เขาว่าอาหารอะไรที่มันแห้งๆจะสามารถเก็บไว้กินได้นานนะครับ พี่น้อง อย่างปลาสลิดหนึ่ง ในสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่นำมาแปรรูปได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ปลาสลิดแดดเดียว wow. น้ำพริกปลาสลิดก็อร่อยถูกใจผู้บริโภค แถมเก็บไว้กินได้นานอีกด้วยนะครับ และวันนี้เราก็มีเจ้าของผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาสลิดจังหวัดสมุทรสาครที่นำปลาสลิดมาเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ ด้วยการนำมาแปรรูปแบบแห้ง ไปฟังผู้ใหญ่เจยเล่าให้ฟังถึงขั้นตอนการทำเลยครับวิสาหกิจชุมชน ผู้ใหญ่เจยปลาสลิดครับจะตั้งมาประมาณสักเจ็ดแปดปีได้ ตอนนั้นบ้านเรามันมีปลาสลิดทำอย่างเดียวครับเลี้ยงเราไม่มีไม่มีคนที่จะผลิตเหมือนกับ แปรรูปนะครับ ก็เลยเริ่มผมก็เริ่มมาตั้งแต่น้อยทีละห้าโลสิบโลจนสูงสุดนะครับทำประมาณวันละจันก็มีแปรรูปปลาสลิด มีน้ำพริกมีพวกปลาช่อนปลาดุกส่วนใหญ่จะทำตามออเดอร์นะครับ แต่ปลาสลิดทำประจำอยู่ปลาสลิดแดดเดียวของผมครับ จะเน้นเรื่องความสะอาดครับ ผมจะทำความสะอาดทุกตัวครับ โดมเนี่ยครับ มันใช้เวลาสั้นครับ ใช้เวลาที่น้อยมากครับ ชั่วโมงฝ่าสองชั่วโมงครับก็ใช้ได้นะครับ ขั้นตอนการทำนะครับปลามาลง แล้วก็ลงถัง พอลงถังเสร็จปุ๊บก็มีน้ำแข็งนะครับเพื่อรักษาเนื้อปลาพอเก็บตัดหัวปุ๊บ ก็มาดองในถังสองวันสามวันก็ประคัดไซส์แล้วก็เอามาทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ตากในโดมนะครับ พอเสร็จปุ๊บก็เอามาสูดอากาศสูดอากาศแล้วก็เข้าตู้แช่ครับปลาสลิดถือเป็นผลผลิตที่ตลาดต้องการสูง และเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งปลาสด และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ปลาสลิดตากแห้ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปที่นิยมรับประทานมากที่สุด เนื่องจากสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน มีรสชาติมันอร่อย และนำมาปรุงเป็นอาหารได้หลายอย่างอีกด้วยล่ะครับ ตอนนี้เราไปฟังที่นักวิชาการเขาเล่าให้ฟังถึงหลักการแปรรูปสัตว์น้ำด้วยการทำแห้งกันดีกว่าครับ การแปรรูปสัตว์น้ำด้วยการทำแห้ง ก็คือเป็นวิธีหนึ่ง ในการถนอมอาหาร ให้มีอายุยาวนานขึ้น บริโภคได้นานขึ้นขณะเดียวกันเราสามารถนำมาบริโภคนอกฤดูกาลได้ ซึ่งขั้นตอนของการทำแห้งเนี่ยค่ะ ก็คือมีวิธีการก็คือลดความชื้นหรือปริมาณความชื้นในสัตว์น้ำออก ด้วยผลิตภัณฑ์สุดท้ายของการตากแห้ง มีผลทำให้คุณภาพของการเก็บรักษา เก็บไว้ได้นาน ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตากแห้งเนี่ยจะมีความชื้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ30นะคะซึ่งวิธีการผลิตของสัตว์น้ำตากแห้งแต่ละชนิด ไม่ว่าจะ เป็นกุ้งแห้ง ปลาแห้ง หรือว่าหมึกพวกนี้ค่ะ จะมีขั้นตอนหรือวิธีการใกล้เคียงกันรูปแบบของแต่ละวิธี อาจจะแตกต่างกันไป อาจจะมีการแช่น้ำเกลือ หรือว่ามีการต้มก่อน หรือว่าอาจจะไม่ต้มหรือไม่แช่น้ำเกลือก็ แล้วแต่วิธีการของแต่ละชนิดทำให้ปริมาตรลดลง สะดวกในการขนส่ง และสะดวกในการเก็บรักษา และอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือช่วยทำให้เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยการทำแห้งที่น่าสนใจ ก็จะมีกุ้งแห้งหมึกแห้ง หรือว่าปลาเค็ม ซึ่งหลักการแปรรูปด้วยการทำแห้งนั้นก็คือ การให้พลังงานความร้อนแก่อาหารทำให้น้ำในอาหารเปลี่ยนสถานะเป็นไอออกจากอาหาร หรือพูดง่าย ๆก็คือ ลดปริมาณน้ำในอาหารนั่นเองครับ ซึ่งอาจเป็นความร้อนจากเตาไฟ เตาอบหรือจากแสงแดดการระเหยน้ำออกนี้ ก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะแห้ง และเก็บได้นาน แต่ต้องเก็บในภาชนะหรือถุงพลาสติกที่แห้งปิดสนิทด้วยนะครับ ก็จริงๆแล้วอะค่ะ ก็คือขั้นตอนของการทำแห้งไม่ไม่น่าจะยาก หรือไม่น่าจะแตกต่างกับอย่างอื่น แต่กรณีของกุ้งแห้ง ก็คืออย่างที่บอกว่าคือการระเหยความชื้นหรือน้ำออกจากกุ้งให้มากที่สุด โดยมีปริมาณความชื้นสุดท้ายที่ร้อยละ 30 หรือ 30%นะคะสำนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้ออกมาตรฐานกุ้งแห้งออกมาว่าเขามีข้อกำหนดหรือเกณฑ์กำหนดว่าคุณภาพที่ดีเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไร เราก็ต้องสุ่มตรวจมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ว่าผลการวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบไหนกรณีของปลาแดดเดียวเนี่ย เราไม่ต้องการให้แห้งสนิทต้องมีปริมาณความชื้นบ้างเล็กน้อย ซึ่งตรงนี้ค่ะจะเป็นตัวกำหนดว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายเนี่ยออกมาให้มีความชื้นปริมาณไหน อย่างปลาสลิดทอดกรอบด้วยความที่วิธีการทำเนี่ยแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกัน อาจจะมีการนึ่งก่อน อบ ไล่ความชื้นให้แห้งก่อน และหลังจากนั้นไปทอดกรอบ อาจจะมีการเสด็จน้ำมันหรือไล่น้ำมันออก เพื่อเราไม่ต้องการให้มีไขมันปริมาณเยอะ เพื่อยืดอายุการเก็บ ขั้นตอนของพวกนี้ค่ะการทำแห้งก็เป็นหนึ่งในกระบวนการของการแปรรูปของผลิตภัณฑ์ทอดกรอบน้ำพริกปลาฉลิดอย่างนี้ค่ะกรณีที่ต้องการทำแห้งก็คือเราจะมีส่วนผสมปลาฉลิดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงพวกหอมกระเทียมอะไรพวกนี้ไม่ว่าโขลกสับหรือเอามาผัดเข้าด้วยกัน และหลังจากนั้นขั้นตอนของของเราคือทำให้แห้ง ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์แห้งปุ๊บเนี่ยเราจะทำให้แห้งโดยการคั่วหรือว่าทำให้แห้งโดยการอบมันจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ไล่ความชื้นออกเช่นเดียวกัน ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำด้วยกระบวนการทำแห้งแต่ละประเภทนั้นก็มีความแตกต่างกันไปครับ ทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน แรงงาน ระยะเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการว่าจะเลือกใช้วิธีการแบบไหนกันนะครับ